ำว่าเรา มันไปอยู่ที่ใด ทำไมเหลือไว้แค่เพียงฉันและเธอ มีน้ำตาในทุกคราวที่เจอ เธอเคยรู้ไหมว่าฉันเสียใจเพียงใดที่ต้อง ากลืมวันเวลา แห่งความเกลียดชังไป ก็อยากให้เรารักกัน ผูกพันเหมือนดามและช่วยกันเติมความรักในใจอีกครั้ง ไม่อยากให้เรา ต้องเดินแยกทางเกลียดกันแล้วได้อะไร จะขัดแย้งทำไม ใจที่มันเลือนหายไป คืนมาได้ไหม ให้ตัวฉันและเธอ มีน้ำตา ในทุกคราวที่เจอ เธอเคยรู้ไหม ว่าฉันเสียใจเพียงใดที่ต้อง ากให้เรารักกันผูกพันเหมือนดาวและช่วยกันเติมความรักในใจอีกครั้ง ไม่อยากให้เราต้องเดินแยกทางเกลียดกันแล้วได้อะไรจะขัดแย้ง อยากให้เรารักกันผูกพันเหมือนดาว และช่วยกันติมความรักในใจอีกครั้ง ไม่อยากให้เรา ต้องเดินแยกทางเกลียดกันแล้วได้อะไร จะขัดแย